สวัสดีครับ ส่องพระใหม่กับเน็กแฟนพระนะครับ คลิปนี้ผมจะมารีวิวเหรียญรุ่นตามรอยบุรพาจารย์หนึ่งสองนะครับของหลวงพ่อทองสุทธาสีโร วัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาที่ระลึกหกรอบนะครับอายุ 72ปีพศ2564ซึ่งรุ่นนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลจัดสร้างอยู่ด้วยกัน 12 รายการด้วยกันนะครับและนี่เป็นบางส่วนนะครับ ที่ผมจองได้มานะครับ น่าจะได้มาตามมาที่หลังอีกสักสามสี่เหรียญนนะครับแต่ทั้งหมดที่ผมจองมาได้ก็มีประมาณนี้นะครับเท่านี้เท่าที่เห็นนะครับก็จะมีกล่องสีส้มนะครับกล่องสีส้มนี่เป็น รายการที่เจ็ดนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับ แล้วก็กล่องสีแดงนี้เป็นเนื้อนวะนะครับรายการที่หกนะครับสำหรับกล่องสีน้ำเงินนี้เป็นเนื้อ ขออภัยครับ กล่องสีแดงนี้เป็นเนื้ออะปาก้านะครับ แต่ถ้าเป็นกล่องสีน้ำเงินนี้เป็นเนื้อนาวะนะครับ กล่องนี้ผมแกะแล้วนะครับ เป็นนาวะนะครับ แล้วกล่องสีส้มนี้เป็นเนื้อเงินนะครับ เป็นเนื้อเงินนี้ กล่องนี้ผมก็แกะแล้วนะครับ แล้วกล่องนี้ก็เป็นเนื้อชนวนนะครับเนื้อชนวนไม่ตัดปีกเนี่ย นะครับ เป็นเนื้อชนวนไม่ตัดปีกเนี่ยก็สวยงดงามเลยทีเดียวเนืครับ ซึ่งแต่ละเนื้อนะครับ ซึ่งแต่ละเนื้อนี่ก็จะมีลุ้นพิเศษด้วยนะครับ อย่างเช่นเนื้อทองแดงเนี่ย ก็จะมีลุ้นพิเศษอยู่ด้านในนี่ครับ แต่ว่าลุ้นพิเศษเนี่ย ก็จะมีอยู่หลายรายการด้วยกันเนี่ย นะครับมีมีทุกเนื้อนะครับมีลุ้นพิเศษทุกเนื้อนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะรีวิวต่อนะครับรีวิวต่อจากคลิปนี้เลยนะครับ เดี๋ยวไปดูรายละเอียดของเนื้อพระกันนะครับว่าจะสวยสดงดงามเพียงใดนะครับเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวอยู่ประมาณห้าเนื้อด้วยกันนะครับเพราะผมมีอยู่ห้าเนื้อนะครับสามเนื้อนี้ผมแกะแล้วนะครับ เดี๋ยวเอาสองกล่องนี้นะครับ เนื้อ นวะกับเนื้ออัปก้านะครับเดี๋ยวมาแกะชมพร้อมกันนะครับว่าจะได้ลุ้นพิเศษหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวมาติดตามชมกันเลยนะครับ มาครับ เดี๋ยวมาต่อกันเลยนะครับ ซึ่งผมได้แยกออกมานะครับ อยู่ห้าเนื้อด้วยกันนะครับเดี๋ยวมาดู เนื้อแรกกันเลยนะครับ ซึ่งสีแดงนะครับ สีแดงนี้เป็นรายการที่หกนะครับเนื้ออัปก้าเนี่ยครับเดี๋ยวมาดูกล่องใส่พระกันก่อนนะครับเป็นกล่องสีครีมนะครับ ด้านหน้านี้จะเป็นพลาสติกใสนะครับ ก็จะเขียนเป็นเหรียญรูปไข่นะครับ ที่ระลึกหกรอบเนี่ครับหลวงพ่อทองสุทธาสีโลวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทดนะครับ จังหวัดนครราชสีมา เดี๋ยว มาชมเนื้อหากันเลยนะครับ เดี๋ยวผมแกะซีนเลยนะครับชมเนื้อหาไปพร้อม ๆกันนะครับเนื้อนี้เป็นรายการที่หกนะครับ เนื้ออัปาก้านะครับ เนื้อนี้สร้างอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญเท่านั้นเองนะครับรุ่นนี้สร้างไม่เยอะนะครับเดี๋ยวมาดูรุ่นพิเศษกันนะครับ เพราะเนื้ออัปาก้านี่ ก็จะมีรุ่นพิเศษเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า มีหน้ากากไหมเนี่ยเนื้ออะปาก้าเลยอ๋อไม่ ไม่มีเนี่ยไม่มีรุ่นพิเศษเนี่ย เป็นหกจุดหนึ่งศูนย์นะ ถ้าเป็นอมักก้าธรรมดานี่ ถ้าเป็นรายการ6.10 นี่จะสร้างอยู่ที่1,138 เหรียญเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยเนี่ยเดี๋ยวมาแกะชมเนื้อหากันเลยเนี่ย วยเลยครับ เป็นเหมือนเนื้อเงินเลยนะครับสวยงามวิบวับเลยทีเดียวนะครับ เดี๋ยวมาดูเนื้อหาของเหรียญกันเลยนะครับ ก็จะเป็นเหรียญพิมพ์ทรงรูปไข่นะครับ เดี๋ยวขออนุญาตส่องกล้องนะครับพิมพ์ทรงรูปไข่ ข้างบนนี้จะเขียนเป็นพระอาจารย์นะครับเป็นพระอาจารย์ทองสุทัศสีโล เดี๋ยวมาดูใบหน้าของหลวงพ่อทองกันสักนิดนึงนะครับริ้วรอยนะครับ การแกะนี่ค่อนข้างที่จะคลาสสิกเลยทีเดียวนะครับบนหัวสังกติหัวไหล่ของหลวงพ่อนี่จะเป็นจะเป็นโค้ด ดอกบัวนะครับหนึ่งดอก ถัดลงมานี่จะเป็นโค้ดบวรนะครับวัดบ้านไร่นะครับตรงนี้จะเป็นโค้ดเหรียญนะครับหนึ่งสอง สี่เก้าเนี่ย วัดบานไร่ อำเภอด่านคุณทศนะจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยทำออกมาได้สวยคลาสสิก เลยทีเดียวเนี่ยงดงามเลยเนี่ยผิวดั่งเนื้อเงินเลยเนี่ยส่วนด้านหลังนี่จะขอบนี่จะเป็นขอบเรียบเนี่ยครับ ตรงกลางนี้จะเป็นยันดวงนะครับก็จะเขียนเป็นเป็นสิบสร้างถวายนะครับไว้เป็นที่ระลึกนะครับในงานฉลองอายุครบหกรอบเนี่ยเจ็ดสิบสองปีเนี่ย สวยเลยนะครับเนื้อหานะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อทองไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับสร้างอยู่ที่ 1,499 เหรียญเท่านั้นเองนะครับเนื้ออัปาก้าเนี่ย เดี๋ยวมาดูเนื้อ ต่อมากันนะครับว่าเป็นยังไงเนื้อหาเป็นยังไงเนื้อเดี๋ยวมาดู เดี๋ยวมาดูเหรียญต่อมานะครับเดี๋ยวแกะเลยนะเหรียญต่อมานี่เป็นเนื้อทองแดงชนวนเ่ยคุณพิเศษ กล่องรองพระด้านในเป็นสีส้มเลยครับ เดี๋ยวชมและลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับว่าจะเป็นรายการลุ้นพิเศษหรือเปล่านะครับ ไม่มีเนี่ย เป็นรายการที่เจ็ดจุดหนึ่งสองครับ สองแตกแล้วนะเนื้อหาก็เหมือนกันเลยครับ สวยเลยนะครับใบหน้าของหลวงพ่อท่านนะครับด้านขวาของหลวงพ่อนี่ซ้ายมือของเรานี่จะเป็นโค้ดดอกบัวนะครับหนึ่งดอก โค้ดสามศูนย์ห้าศูนย์ถ้าเป็นเนื้อ ทองแดงชนวน เนื้อนี้สร้างอยู่ที่ 4,999 เหรียญเนี่ยราคาจองอยู่ที่ 199 บาทาทเดี๋ยวมาดู เนื้อต่อมานะครับ เนื้อต่อมานี่ผมแกะแล้วนะครับ กล่องสีฟ้านะครับ เป็นเนื้อนวะนะครับ ซึ่งผมแกะมาแล้วก็ไม่ได้ลุ้นพิเศษเนี่ยเป็นรายการที่ห้าจุดเก้าเนี่ย เนื้อนวะนี่จะมีรายการลุ้นอยู่เก้ารายการด้วยกันนะครับ แต่ถ้าเป็นรายการที่ห้าจุดเก้านะครับ ก็จะสร้างอยู่ที่แปดร้อยหกสิบเหรียญ สร้างไม่มากนะครับ สร้างไม่ไม่เยอะเลยเนี่ยหรือนี้ผมไม่แกะซีนเนี่ยแต่จะส่องกล้องดูอีกสักนิดนึงเนี่ยครับ สวยใสทะลุซีนเลยเนีครับสวยเลยนะครับโค้ดสามห้าหกเนี่ย คดดอกบัวนะครับหนึ่งดอก ตรงสังกตินี่ตอกวัวบรอนะวัดบ้านไร่นี่ด้านหลังก็เหมือนกันนะครับ เป็นยันดวง เดี๋ยวมาดู เนื้อถัดมานะครับ เนื้อนี้เป็นกล่องสีฟ้านะครับ สกหลาดสวยเลยนะครับแข็งแรงนะครับ เนื้อ นี้นี่เป็นรายการที่เก้านะครับ เนื้อชนวนไม่ตัด ปีกต่อเก้ารอบนะครับ สร้างน้อยด้วยนะครับร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญเท่านั้นเองเนะครับ นี่เป็นเลขหกอ๋อเลขเก้าชมเนื้อหากันใกล้ๆนี่ครับ สวยเลยนะครับ ตรงนี้ก็จะเขียนเป็นพิเศษนะครับ เลขหนึ่งสี่หก สวยงดงามเลยทีเดียวสร้างน้อยด้วย เนี่ยเหรียญนี้ผมประมูลได้มาเนี่ยหลายบาทอยู่เหมือนกันเนี่ยสองพันอัพนะครับ ผมได้มาเนี่ยเหรียญเหรียญนี้นะครับเนื้อชนวนไม่ตัดปีกเนี่ยเดี๋ยวมาดูเนื้อสุดท้ายนะครับ เนื้อสุดท้ายเหรียญสุดท้ายที่จะมารีวิวสำหรับคลิปนี้เนี่ย เป็นกล่องสีส้มนะครับ สกลาดสีส้มเนะยเปิดออกมานี่ก็สะท้อน เข้าตาเลยนะวิบวับเลยทีเดียวเนี่ยเป็นเนื้อเงินนะครับ เป็นเนื้อเงินรายการที่ 4.6เนี่ย เนื้อเงินธรรมดานี่สร้างอยู่ที่สามร้อยยี่สิบสี่เหรียญเท่านั้นเองเนี่ยสวยเลยนะครับ โคดเก้าสามเนี่ยแต่ถ้าท่านไหนได้รายการลุ้นนะครับ พิเศษนี่ครับ รายการลุ้นนี่ของเนื้อเงินนี่นะครับ สร้างรายการลุ้นไม่เยอะนะครับ มีอย่างเนื้อเงินนะครับ ไม่ตัดปีกเงี้ยนะครับ สร้างเก้าเหรียญนะครับเนื้อเงิน หน้ากากนาคนะครับห่วงทองคำนี่ก็เก้าเหรียญเท่านั้นเอง สวยครับ มีราคานะครับท่านไหนสนใจนะครับก็ทักทายผมเข้ามาได้นะครับท้ายคลิปนี้ผมจะมีเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ไอดีไลน์ไว้นะครับลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อทองไม่ควรพลาดด้วยการทั้งปวงนะครับท่านไหนสนใจก็ทักทายผมเข้ามาได้นะครับท้ายคลิปมีเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ดีไลน์ก็ฝากกดติดตามนะครับส่องพระใหม่กับเน็กแฟนพระนะครับ คลิปหน้ามีพระรุ่นไหนนะครับ เกจิ ท่านใดนะครับ พระรุ่นไหนที่ผมจะ เอามารีวิวนำเสนอนะครับในโอกาสต่อไปคลิปต่อไปนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ